สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาวนะคะ รหัส MF013 เสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์ทำจะมีทั้งหมด6 EP นะคะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP 1พี่เมย์จะแนะนำอุปกรณ์ แล้วก็คำนวณขนาดก่อนที่เราจะเริ่มถักตัวเสื้อ เริ่มจำนวนห่วงให้ดูแล้วก็ขึ้นแถวที่1ค่ะ ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือลดขนาดนะคะ ให้ดูที่ EP หนึ่งที่เมย์จะบอกไว้ ดูรายละเอียดด้านในแล้วเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ เสื้อตัวนี้ไม่ยากนะคะ ลายง่าย ๆ ได้ออกมาเป็นเสื้อเก๋ๆผ่าข้างหน้าค่ะ ผังลายตามไปดูที่อัลบั้มของแฟนเพจพี่เมย์นะคะ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มชื่อ MF013 เมทินีแฮนด์เมด ถ้าเป็นชื่อที่อยู่ใน YouTube จะเป็น MF013 เสื้อกัน หนาวผ่าหน้าท็อปดาวเมทินีแฮนด์เมดค่ะ รหัสจะเป็นรหัสเดียวกัน ดูรายละเอียดด้านในเลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF013 เสื้อตัวนี้พี่เมย์จะถักเป็นเสื้อกันหนาวผ่าหน้า ท็อปดาว ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายพื้นฐาน ไหมที่พี่ใช้นะคะจะเป็นไหมคอตตอนซอฟเส้นขนาดสี่พาย สีพายคือเส้นขนาดไหน ถ้าเราเคยเห็นไหมพรมอีเกิลนะคะเส้นมันจะเท่ากับไหมพรมอีเกิลเลยนะคะ ถ้าไหมคุณเปลี่ยน เข็มเปลี่ยนขนาดเสื้อคุณจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีคำนวณ ถ้าไหมคุณเหมือนพี่แล้วก็รูปร่างหน้าอกกับแขนเป็นไปตามสัดส่วน สามารถใช้สูตรพี่ได้เลย เดี๋ยวพี่มีแนะนำวิธีคำนวณให้นะคะ ใช้ประมาณหกร้อยกรัมจะเล่นสีหรือไม่เล่นก็ได้นะคะ ของพี่เล่นสามเฉดนะคะ สีอ่อน สีกลางแล้วก็สีเข้ม ม้วนหนึ่งม้วนนะคะจะสองร้อยกรัมค่ะเข็มโคเชพี่จะใช้เข็มโคเช หัวขนาดสองจุดเจ็ดห้ามิลในการถักหัวคือตรงนี้ ถ้าเทียบเท่ากับเข็มทอง มันจะเท่ากับเข็มทองสองหัวเบอร์สี่ทับศูนย์ขนาดหัวตรงนี้จะเท่ากัน นะคะตรงที่มือพี่จับ เข็มสอดนะคะ เอาไว้เก็บเศษไหมกันไกค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์จะหน้าตางองอแบบนี้ใช้สีแตกต่างกันหนึ่งอันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราเริ่มลดมุมครั้งที่หนึ่งเราจะใช้ทั้งหมดสี่ตัวค่ะ เสื้อตัวนี้เวลาถักเราจะถักจากข้างบนลงข้างล่างเริ่มงานจากตรงคอ แล้วก็แยกงานออกมาเป็นสี่มุม จะถักพลิกกลับไปมาเพราะว่าเป็นเสื้อผ่าหน้าค่ะ ื้อตัวนี้นะคะ รหัส mf 0 1 3ถ้าคุณจะค้นหาที่ YouTube นะคะ ชื่อที่ YouTube จะชื่อ mf 0 1 3เสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาว เมทินีแฮนด์เมด วิธีค้นหาเข้าไปที่ Google นะคะ แล้วพิมพ์ mf 0 1 3ก็จะพบ คลิปทั้งหมดที่พี่ลง ถ้าคุณจะเข้าไปดูภาพนิ่งทั้งหมดที่พี่ลงตรงนี้ที่พี่เขียนแล้วก็ลำดับการถัก เข้าไปดูที่ Facebook นะคะ ที่แฟนเพจพี่เมย์ Facebook กับแฟนเพจ จะชื่อเดียวกันกันกับ YouTube นะคะ เวลาสะกดก็เมทินีแฮนด์เมดเหมือนกัน ชื่ออัลบั้ม MF 0 1 3เมทินีแฮนด์เมด พี่ลงไว้ที่แฟนเพจค่ะ ทรงของเสื้อ เสื้อหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เวลาเราถักนะคะ เราจะเริ่มจากตรงคอก่อนที่เป็นสีส้ม จุดที่ต้องคำนวณก็คือจุดที่เริ่มต้นตรงสีส้มตรงนี้ เราจะถักแยกสี่มุมและผ่าหน้าถักพลิกกลับไปมา จนขนาดตรงนี้นะเราได้เท่ากับรอบอกหารสองนะคะ ต้นแบบที่พี่ถักรอบอกหนึ่งร้อยเซนหารสองจะได้ห้าสิบเซนหลังจากที่เราได้รอบอกแล้วเนี่ย แขนมันจะได้ตามสัดส่วนของของมันเอง ทีนี้ถ้าเกิดแขนคุณใหญ่แขนเล็ก อกใหญ่อกเล็กเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่มีแนะนำ EP หนึ่งนะคะ จะเป็นแนะนำอุปกรณ์ แล้วก็ภาพรวมลำดับการถักทั้งหมด แล้วก็เริ่มต้นห่วงโซ่ ใส่มาร์กเกอร์ให้ดูนะคะ EP สอง จะเป็นถักตัวสีส้มตัวนี้ออกมา จนได้ขนาดรอบอกหารสองนะคะ เพราะ EP สาม EP สามที่เมย์จะเชื่อมตรงนี้ให้ดู เชื่อมรักแร้ เราจะเว้นช่วงแขนไว้นะคะ แล้วถักตัวถักพลิกกลับไปมานะคะ ได้ความยาวของตัว EP สี่นะคะ จะเป็นแขนเสื้อ แล้วก็เก็บริมแขนเสื้อ EP ห้าจะย้อนกลับมาเก็บคอเสื้อ แล้วก็สาบเสื้อด้านหน้า EP หกจะเป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดผังลายที่ใช้พี่จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจนะคะ แฟนเพจชื่อเมทินีแฮนด์เมดนะคะ และอัลบั้ม MF013 เมทินีแฮนด์เมด ตัวนี้ ลิงก์ จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตามไปได้ ผังลายจะเป็นตัวนี้ค่ะ ผังลายที่ใช้ตัวสัญลักษณ์นะคะ ที่เป็นตัว V ที่เห็นที่พี่เขียนเป็นดินสอ มันจะคือการถัก half double crochet นะคะ triple crochet นะคะ ไม่ใช่ half double crochet triple crochet คือการถักพอสองคอ พอสองคอคือการพันหัวเข็มสองครั้ง เราจะเริ่มงานตรงนี้ด้วยการถักโซ่สี่นะคะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถัก triple crochet เนี่ยค่ะ มันจะเป็นตัวลักษณะเป็นตัว V ตรงกลางจะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เราเห็น ตรงนี้คือการถัก พอสองคอสามครั้ง รวบพร้อมกันคือทิปเปิลโคเซทิปเปิลโคเชสามครั้งรวบพร้อมกัน ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ถักวนมา เดี๋ยววิธีเริ่มตรงนี้เดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีหนึ่งนะคะ ต้นแบบนะคะ ของพี่รอบอกหนึ่งร้อยเซนพี่จะเริ่มแบบนี้ ทรงเสื้อที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมนะคะ มันจะแบ่งงานออกเป็นหน้าขวา แขนขวา หลัง แขนซ้าย แล้วก็หน้าซ้าย อันนี้เป็นต้นแบบนะคะ ต้นแบบที่พี่ถักเนี่ย พี่จะเริ่มหน้าขวา เจ็ดห่วง แขนขวาห้า ด้านหลังสิบสี่แขนซ้ายห้า หน้าซ้ายเจ็ด ให้สังเกตว่าหน้าซ้ายกับหน้าขวา สองอันนี้รวมกันมันจะเท่ากับหลัง ถ้าเราไม่ถักผ่าหน้า แล้วเราถักวนวงกลม เหมือนที่เราเคยถักเสื้อท็อปดาวทั่วไป หน้ากับหลังมันจะเท่ากัน ทีนี้พอเราถักผ่าหน้า พี่ก็เลยแบ่งข้างหน้าออกมาเป็นอย่างละ ครึ่ง นะคะ ตรงมุม มุมเนี่ยจะเพิ่มออกไปอีกสองห่วงสำหรับการเริ่มต้น ตัวที่คำนวณห่วง ทั้งหมดจะเป็นสำหรับการเริ่มต้นช่องนี้ค่ะ ช่องแรก ตรงนี้ที่เขียนให้ดูก็คือเป็นหน้าขวา หน้าขวาพี่เริ่มเจ็ดนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเพิ่มสองห่วงที่เขียนตรงนี้ แล้วไปแขนขวา แขนขวาจะห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า นั่นแสดงว่าถ้ามาถึงตรงแขนขวาเสร็จมันจะต้องเพิ่มตรงนี้อีกสองห่วง เพื่อจะเป็นมุม แล้วมันจะบวกหลังเข้าไปอีกสิบสี่ห่วง สิบสี่ห่วง แล้วบวกอีกสอง มันจะเป็นมุม ลักษณะการถักมุมจะถักเหมือนกันหมดทั้งสี่ด้าน เพราะงานเราเริ่มจากริมนะคะ มุมสี่มุมจะถักเหมือนกัน อันแรกนับห่วงให้ครบค่ะ นะคะ ถ้าเอาเจ็ดบวกสองบวกห้า บวกสองบวกสิบสี่บวกสองบวกห้า บวกสองบวกเจ็ดจะได้ทั้งหมดสี่สิบหกห่วง พี่เมย์จะเริ่มต้นที่สี่สิบหกห่วง เรามาดูเงื่อนไขก่อนที่คุณจะเริ่มถักห่วงนะคะ เงื่อนไขนะ ไหมพี่ใช้ไหมสี่พาย ปริมาณที่ใช้หกร้อยกรัม ไหมที่ทดแทนได้เป็นไหมสี่พายขนาดเดียวกัน เป็นไหมพรม ไหมแบมบูไหมเยื่อไผ่ ไหม ลิลลี่ไหมอะไรก็ได้นะคะ แต่เป็นขนาดเดียวกันคือสี่พาย เข็มที่พี่ใช้สองจุดเจ็ดห้ามิลทดแทนได้ด้วยสี่ทับศูนย์ รอบอกต้นแบบของพี่หนึ่งร้อยเซน ตรงสีส้มพี่ให้ ดู อีก รอบหนึ่งว่าพี่ขึ้นแบบนี้ ตัวเลขทั้งหมดนะคะ เวลาเวลาเราจะหย่อนตัวเลขลงไปสองตรงนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เราดูตรงนี้ค่ะ เราดูว่าถ้าหน้าถ้าหลังเราขึ้นสิบสี่หน้าซ้ายหน้าขวาก็คือด้านละเจ็ด แขนด้านละห้าแล้วเราจับตัวเลขรวมทั้งหมด ตารางพี่ทำ ลองทำตัวรางตารางตัวอย่างให้ดู ตรงนี้นะคะ ต้นแบบของพี่หน้าอกหนึ่งร้อยเซนเสื้อเป็นเสื้อถัก ถ้าบอกว่าหน้าอกหนึ่งร้อยเซนไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งร้อยเซนเป๊ะที่ใส่ได้นะคะ มันจะ หน้าหน้าห้าเซนหลังห้าเซนค่ะใส่ได้เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยห้าเซนใส่ได้ใส่ต้นแบบพี่ได้นะคะ ต้นแบบพี่เริ่ม พี่เอาเลขมาจากตรงนี้มาหยอดเห็นไหมคะ พี่จะเขียนไว้ว่า หน้าขวา อันนี้เป็นแยก แขนขวา อันนี้เป็นจุดแยก หลัง อันนี้เป็นจุดแยก แขนซ้าย อันนี้เป็นจุดแยก แล้วก็หน้าซ้าย รวมทั้งหมดออกมาตามยาวอย่างนี้เลย ได้สี่สิบหก คุณลองหยอดขนาดของที่คุณต้องการ ถ้า กรณีที่แขนกับหน้าอก เป็นไปตามสัดส่วน ถ้าหน้าอกคุณเพิ่มร้อยห้าถึงร้อยสิบ เลขเวลาหยอดนะคะ ถ้าหน้าถ้าหน้าขวาเป็นแปด หน้าซ้ายจะเป็นแปดเหมือนกัน หลังเป็นสิบหก แขนเป็นหก นั่นแสดงว่า แขนขวากับหน้าขวาสัดส่วนมันคือสองห่วง รวมกันแถวยาวออกมา มันจะได้ห้าสิบสอง ถ้าหน้าอกร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเซน ลองเป็นช่องนี้ เริ่มห้าสิบแปด ทีนี้ถ้าเป็นขนาดเด็ก ขนาดเด็ก ถ้าข้างหน้าตรงนี้เป็นเลขสองนะคะ แขนขวาเป็นสองหน้าขวาเป็นสี่หลังเป็นแปดแขนซ้ายเป็นสองหน้าซ้ายเป็นสี่จะขึ้นประมาณยี่สิบแปดถ้ากรณีที่คุณต้องการขยายหน้าอก แต่แขนเท่าเดิม เท่าต้นแบบเลขที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือเลขที่เป็นหน้าขวา หน้าซ้ายแล้วก็หลัง แขนเอาไว้เท่าเดิม อันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูก็ขึ้นเป็นห้าสิบลองหยอดดูค่ะนะคะ ถ้าสัดส่วนของคุณได้เท่าต้นแบบ คุณเริ่มหนึ่งร้อยเซนเท่าพี่ เดี๋ยวพี่จะเริ่มที่สี่สิบหกห่วงค่ะ เวลาเราเริ่มถักงานที่เป็นไหมกอเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะ เอาตัวไหมนี่ออกจากตรงกลางแล้วไหมมันจะไม่ดิ้นเวลาเราถัก ที่จะเริ่มงานแบบห่วงช่องโซ่นะคะ เริ่มโดยการถักโซ่สาม ห่วงโซ่พี่จะใช้ลายดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอค่ะ แทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่ง ขึ้นมามีสามห่วง รวบสอง รวบสองแบบนี้คือช่องที่หนึ่ง ช่องที่สองค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สาม พันหัวเข็ม เราไม่แทงทะแยงนะคะ เราแทงตรงนี้ อันนี้ห่วงที่สอง โซ่สาม ถักไปแบบนี้จำนวนตามจานวนห่วงตามที่คุณต้องการ ของพี่จะเริ่มทั้งหมดสี่สิบหกห่วง แล้วเดี๋ยวจะใส่มาร์กเกอร์ให้ดูค่ะ โซ่สาม แทนตรงนี้นะคะ ถักให้ครบจำนวนที่คุณคำนวณออกมาค่ะ จากตารางตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่มาร์กเกอร์ ของพี่พี่จะเริ่มทั้งหมด 46 ห่วง จะใส่มาร์กเกอร์ทั้งหมด 4 จุด 1 2 3 4 นะคะ เรามาดูวิธีใส่ค่ะ เราถักจำนวนห่วงออกมาทั้งหมด 46 ห่วง นับตั้งแต่ห่วงแรก อันนี้เป็นห่วงแรก ถึงห่วงสุดท้ายคือห่วงที่ 46 46 จะอยู่ตรงปลายไหม ถ้าเราถักงานที่เป็นงานท็อปดาว โดยที่ถักเป็นวงกลม เราจะเชื่อม แต่ตัวนี้เราไม่เชื่อมนะคะ เราจะถักแบบผ่าหน้า ถ้าเราผ่าหน้าเราต้องย้อนใหม่ นับให้ครบ 46 นะ แล้วนับห่วงสุดท้ายตรงนี้ค่ะ เป็นห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สสี่ิบหกเป็นห่วงที่หนึ่ง เราจะเริ่มหน้าขวาเจ็ดหลักเจ็ดจะบวกกับมุมสองเป็นเก้านะคะ นับค่ะหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้าหกเจ็ด อันนี้เจ็ดนะ บวกกับมุมสองเป็นเก้า เป็นช่วงที่หนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้า เราจะใส่มาร์กเกอร์ตัวที่หนึ่ง ตรงห่วงที่สิบ วิธีนับง่ายๆก็คือ เราดูว่าเราเริ่มเท่าไหร่ ถ้าเราเริ่มเจ็ดเจ็ดบวกสองค่ะ เป็นเก้าเอามือจับตรงเก้าไว้ เราจะใส่มาร์กเกอร์ ห่วงที่เป็นห่วงที่หนึ่งเสมอนะคะ แขนขวาเราเริ่มห้า ห้าบวกสองจะได้เจ็ด เราใส่มาร์กเกอร์ตรงที่ห่วงที่หนึ่งค่ะ หนึ่งนี่นะ อันนี้ห่วงที่หนึ่งนะมาร์กเกอร์หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด เป็นช่วงที่สอง ทีนี้มาดูข้างหลัง ข้างหลังสิบสี่บวกกับมุมสองจะเป็นสิบหก ใส่มาร์กเกอร์ตรงที่ห่วงที่เราจะนับหนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหกเอามือจับตรงสิบหกไว้ แขนซ้ายเราจะเริ่มห้า ห้าบวกสองได้เจ็ด ใส่มาร์กเกอร์ตรงห่วงที่เรานับหนึ่ง หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด ชุดสุดท้าย ใส่ มาร์กเกอร์ตรง ห่วง ที่เรานับหนึ่ง แล้วมันจะเหลืออยู่เจ็ดห่วง เวลาเราถักเราจะถักจากข้างนี้ขึ้นมา ไม่ต้องเชื่อม ดูวิธีนับให้ดี วิธีนับทั้งหมดมันจะมาจากตารางตรงนี้ เลขที่พี่บอกให้คุณลองหยอด ดูว่าไซส์คุณเท่าไหร่ จากตารางตรงนี้นะคะ ลองดูของพี่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกสองตรงนี้จะได้เก้า ห้าบวกสองจะได้เจ็ด สิบสี่บวกสองจะได้สิบหก ห้าบวกสองได้เจ็ด แล้วมันจะเหลืออยู่เจ็ดพอดี ทั้งหมดจะได้สี่สิบหก เรามาดูลายที่จะเริ่มสำหรับแถวที่หนึ่ง เราจะถักย้อนมา หลังจากจบแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ เราจะพบกันอีกครั้งที่ MF ศูนนย์หึ่งสอง EP สองค่ะที่เมย์จะถักแถวที่สองสามสี่ไล่ลายขึ้นไป แต่ตรงนี้เราจะเป็นตัวเริ่มงานก่อน พี่จะถักแถวที่หนึ่งตรงนี้ให้ดู หลังจากที่เราใส่มาร์กเกอร์จนครบจำนวน ชุดแรกตรงนี้นะคะ จะมีอยู่ทั้งหมดเก้าช่อง เราจะถักด้านที่เป็นด้านโซ่ เราพลิกงาน นี่นะพลิกงานมาค่ะ แล้วเราเลื่อนห่วง เลื่อนห่วงดึงซีเพื่อให้งานขึ้นตรงตัวโซ่ งานจะถัก พลิกกลับไปมา อันนี้เป็นแถวที่หนึ่ง โซ่สี่จะแทนการถักทิปเปิลโคเชทิปเปิลโคเช คือการถักพอสองคอขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเราเริ่มงานตรงนี้เราเริ่มด้วยโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปที่ช่องโซ่ ตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่ง หลักที่สองค่ะ พันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปช่องโซ่ ถักทิปเปิลโคเชทิปคือทีทีคือสาม ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ถักทิปเปิลโคเชลงไป อันนี้เป็นหลักที่สอง หลักที่หนึ่งได้สองขา หลักที่สองได้สองขา พันหัวเข็มสองครั้ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้งลงไปช่องเดิม พันหัวเข็มสองครั้งข้ามช่อง ในช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ข้ามช่องไม่ต้องขั้นโซ่ พันหัวเข็มสองครั้ง ข้ามช่องไม่ต้องขั้นโซ่ ช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แรงมือของพี่เมย์เข็มสองจุดเจ็ดห้า ไหมสี่พายคอตตอนซอฟจะได้ความสูงของตัวมันสองเซนความสูงมีผลกับการคำนวณขนาดเสื้อ ถ้าไหมเปลี่ยนขนาดคุณจะเปลี่ยนค่ะ ไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแรงมือเปลี่ยนนะข้ามช่องโซ่ ไม่ต้องขั้น ในช่องเดียวกันขั้นโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง มันจะถักออกมาทั้งหมดเจ็ดช่องโซ่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องโซ่จะได้ออกมาสิบสี่ขา แล้วมันจะเหลือสองช่องโซ่ตัวนี้ เป็นโซ่สามโซ่สามถักซิงเกิลโซ่ห้าถักซิงเกิลจบงานชุดที่หนึ่งโซ่สาม ชุดที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าขวา ต่อไปแขนขวา เราเริ่มงานพันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปตรงจุดมาร์กเกอร์ทริปเปิลโคเชตตัวที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ถักทริปเปิลโคเช ข้ามหลัก ไม่ต้องทำโซ่ ในช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้ง ตรงมุมสี่มุมเราจะถักเหมือนกัน นับตัวให้ดีค่ะตัวตรงนี้จะเป็นห้า ห้าคูณสองจะได้สิบแถวที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะคะ ถ้าเราขึ้นแถวที่หนึ่งได้ แถวต่อไปก็ต่อกันออกมา เราจะถักออกมาห้าช่องโซ่ค่ะ อันนี้ช่องโซ่ที่หนึ่ง ตรงที่มาร์กเกอร์ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ตรงนี้เป็นโซ่สามซิงเกิลโคเชโซ่ห้าซิงเกิลโคเชโซ่สาม หมดชุดที่สอง หน้าตาจะเป็นแบบนี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วก็จบ แบบนี้ค่ะ ชุดที่สาม ชุดที่สี่ถักเหมือนกันค่ะ เรามาดูงานที่เราถักนะคะ ชุดที่หนึ่ง ชุดที่หนึ่ง เจ็ดบวกสองเป็นเก้า ชุดที่สองค่ะ ห้าบวกสองเป็นเจ็ดชุดที่สามสิบสี่บวกสอง เป็นสิบหก ชุดที่สี่ค่ะ ห้าบวกสอง เป็นเจ็ด ชุดสุดท้าย เจ็ด งานจะเป็นแบบนี้นะคะ พบกันต่อไปเป็น EP สองนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ